เข้ามาช็อตเข้ามาช็อตเข้ามาช็อตหน่อยมีถ้าเกิดหนูยิงจักรแด้หนูเสร็จแล้วหนูไปยิงหน้าของหนูต่อได้ไหมริงจริงปะนี่เป็นการรีวิวที่สนุกที่สุดเลยจ้า้ามา มา มาเด็ดพูดในหูหนู เอาถ่ายรูปอ่ะไม่คิดว่าคงยิงตรงนี้ตรงตรงนี้ตรง สวัสดีครับเขื่อนนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่ที่เมืองไทยกับเขื่อนนะครับ แล้วก็อยู่ในห้องนอนเขื่อนที่เมืองไทยเลยครับ ซึ่งนานๆจะได้บล็อกที เพราะว่านานๆจะได้กลับมาครับ ไปดูกันขันไม่อยู่คุณแม่เขาก็มาอยู่นะครับ มีการแบบอัดัอนิดหน่อย แต่ก็ยังคุมท้องขาวอยู่ แต่ที่สำคัญนะครับ วันนี้นะครับเขื่อนมีของอยากจะมาวิวเพื่อนๆ ได้ดูกันนะครับ ใครๆก็รู้นะครับว่าเขื่อนคนที่ค่อนข้างซีเรียสเรื่องสกินแคร์ เพราะว่า face it's like everything bitch แต่ว่าตอนนี้มีโปรดักที่ออกมานะครับ เขินเริ่มสนใจแล้วเพราะว่าตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กคนจะเห็นว่าเขินมีไลฟ์สไตล์ ไปทะเล ไปงานปาร์ตี้ที่ดีๆก็เสื้อหลุดบ้างกางเกงหลุดบ้างอะไรอย่างนี้บ้างนะครับ เพราะฉะนั้นสนใจเรื่องสกินแคร์แล้วก็จะแคร์เรื่องขนตามตัวด้วยอ่ะซึ่งตอนนี้นะครับ ก็มีทางนี้ส่งมาเลยครับ ก็คือเครื่องนี้ครับซิลเกตนั่นเองซึ่งบอกเลยว่าเขื่อนยังไม่ได้แกะ เครื่องซิลเองนะครับก็เป็นเครื่องที่ใช้กำจัด ขนด้วยแสง HPL ครับผมเจ๋งมากเลยนี่ ดูนี่ ดูนี่ มา เรามาลองกันว่าตัวเนียนแบบว่า Baby's Ash เนี่ย จะเป็นยังไงนะครับ กับเครื่องซิลเองนี้มาเรามา Unbox กันนะครับ เพราะว่าเขินจะรีวิวเป็นตัวที่เขินจะรีวิวนานที่สุดครับแล้วมาดูผลว่า before กับ after จะเป็นยังไงนะครับ แต่ตอนนี้เรามา Unbox กกันก่อนดีกว่า มีเครื่องชาร์จเท่าที่ฉันเข้าใจมานะครับก็คือต้องเสียบปลั๊กไฟใช้ครับ อ่ะ อันนี้เลิศ เอากลับไปใช้ที่อังกฤษได้เยี่ยม เพราะเป็นตัวแปลงไฟของยุโรปกับอังกฤษนะครับ แล้วก็ตัวพระเอกของเราเลยซิลแอนมาดูเครื่องกัน อ่ะ มีระบบ มีแสงเออ โอเคเลย อืม เครื่อง Silk N นะครับผมก็เป็นเครื่องกำจัดขนนะครับ ด้วยแสง HPR นั่นเองนะครับ ซึ่งเท่าที่ฉันอ่านมาและไปดูรีวิวกันจะมาใช้เนี่ยก็ต้องทำรีเสิร์ชก่อน เขาก็บอกว่าใช้ได้อาทิตย์นเนี่ยประมาณ3าสี่ครั้ง ยิงปิดปิดปิดปิดปิดซึ่งข้อดีของมันเนี่ยทำให้ไม่เป็นขนคุด ไม่เป็นรอยแดงไม่อักเสบซึ่งเขื่อนเป็นคนที่โกนขนจักรแดไม่ได้ซึ่งจริงๆอยากโกนว่าโกนไม่ได้เพราะว่าเขื่อนใช้มีดโกนแล้วมันขึ้นเป็นแบบเหมือนตุดไก่ครับแล้วเขื่อนไม่ชอบแล้วเขื่อนเป็นคนออกกำลังด้วยต้องใส่เสื้อแขนกุดอย่างเงี้ยครับก็เลยไม่ได้โกนแล้วพอมีเครื่องนี้ออกมาเนี่ยก็รู้สึกว่าเออมันน่าสนใจ เพราะว่าทำเองที่บ้านได้ปลอดภัยครับผมและที่สำคัญเนี่ยให้ทายมีกี่ช็อต5 4 3 2 4แสนช็อตค่ะ แม่ โอ้ my god คิดว่าคงยิงตรงนี้ ตรงนี้ตรงนี้ ไม่รู้จะยังไง แต่ว่าที่สำคัญเนี่ยเคนอ่านแล้วเขาบอกว่า ก่อนจะใช้แสง HPL นะครับต้องโกนก่อนหรือไม่ก็ให้มันเป็นบางๆก่อนไม่งั้นไม่ได้นะครับหนึ่งในข้อดีของเครื่องซฟเอ็นนี้นะครับก็คือทำที่บ้านได้ค่อนข้าง private ที่สำคัญเนี่ยไม่ต้องประคบร้อนประคบเย็นเพราะไม่งั้นบางทีเขื่อนประคบเย็นอย่างเงี้ยครับเพื่อนเจ็บแล้วก็แบบแสบเพราะผิวเขื่อนค่อนข้าง sensitive และที่สำคัญเนี่ยเขาการันตีว่าไม่เป็นผลขุดก็ไม่อักเสบแน่นอนอะไรที่เป็น product ที่เกี่ยวกับใช้แสงใช้อะไรอย่างเงี้ยเขื่อนก็ต้องค่อนข้างดูรีวิวมันค่อนข้างดีนะครับเพราะหนึ่ง integrity เขื่อนกับ viewer ค่อนข้างสูงนึกออกไหมครับแล้ว2ก็คือว่าไ I'm very conscious of what I use on my skin and I have to be really careful because I have sensitive skin แต่ว่า Silken เนี่ยเป็น global brand ครับเท่าที่อ่านเครื่อง instruction นะเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างรู้จักและใช้กันที่อเมริกา เกาหลี ญี่ปุ่นครับผม เพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างมั่นใจว่าค่อนข้างเซฟครับ ค่อนข้างดีเลยล่ะตรงเนี้ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตรงกันกัน ไปดูกันดีกว่าครับ เกิดต้องไม่โกนขนจักรแร้ก่อนเหตุผล เพราะว่าตัวแสงนะครับเขาจะเอากำจัดจากตัวโคนไปเลยแล้วถ้าเกิดเราไม่โกนเนี่ยมันก็จะด้านบนไป อาจจะไม่ถึงไปถึงโคนครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอไปกำจัดขนจักรแร้ก่อน อันนี้นะครับก่อนอะไรัเลยอันนี้นะครับก่อนใช้แสง HPL นะครับแต่ถ้าเครื่องได้ผลจริงนะซื้อแจกแต่ทุกวันค่ะแม่เครื่องคุณยายเครื่องหนูใช้เบอร์สี่ผิวหนูไม่เข้มมาก มาพร้อมยังครับโอ้ไม่เจ็บ มีถ้าเกิดหนูยิงจะก็ได้หนูเสร็จแล้วหนูไปยิงหน้าแบบนี้ต่อได้ไหมเขาห้ามยิงหน้าเขาเขียนอยู่ว่ายิงหน้าได้แบบนี้แบบนี้มันปลอดภัยมันเป็น global ban ได้ปะเขาเขียนอยู่ว่ายิงหน้าได้กำจัดรอยดำรอยสิวบนหน้าแบบนี้อ่ะเดี๋ยวยิงหน้าคุณแม่ต่อค่ะเอาจริงๆปะนี่เป็นการรีวิวที่สนุกที่สุดเลยจ้า้ามามามาเด็ดพูดเดดหูลูกเอ้าถ่ายลูกอ่ะไม่ติดเพราะมีระบบเซฟตี้ฮะถ้าไม่แนบผิวหนังไม่ติดฮะเป็นไงหลอกหลอกคันว่ารีวิวนี้มันเพื่อนคนคนจักอะไรเยอะดูจากภาพรีวิวนะฮะนี่ ถ้าเกิดเห็นผลที่เห็นผลแน่นอนถึงเขาบอกว่าเขาจะขนหน้าออกได้ด้วยดีมากเลยว้าโอเคจะเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวเคิร์จะเอาเครื่องนี้กลับไปที่อังกฤษนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปรีวิวต่อจะเป็นยังไงตามกับไปอังกฤษเลยครับ Let me fly กลับมาถึงบ้านที่อังกฤษนะครับก็ไม่ลืมจะเอาเครื่อง Silk N กลับมาด้วยโอ้กลับมาไม่หนาวแล้วดีใจมากมาจิ้มขนจักรแลต่อกันเลยครับ ไปแค่จากวันนั้นที่ถ่ายจากวันนั้นที่ถ่ายมาก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะทำไรอ่ะก็นี่ไงมึงพูดเล่าให้มึงฟังอ่ะเครื่องซิลเอ็นไงเนี่ยยิงก่อนไปทำงานแล้วก่อนไปเรียนค่ะ เพราะว่ามีสี่แสนช็อตเขื่อนนะเป็นคนขนจักรแลเยอะนะครับ พูดเลยว่าตอนนี้ยิงมาใช้มา 14 วันแล้ว มันไม่เกลี้ยงแต่ว่าดูรู้ว่าบางลง ถ้าเกิดช็อตเดี๋ยวกูให้มึงใส่ต่อ ก็อย่างที่บอกนะครับ อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เขื่อนเลือกมารีวิว ยาวที่สุดในชีวิตที่เคยรีวิวเลยครับเพราะว่านี่ก็ทริปแบบต่อเนื่องเลยครับแล้วก็อย่างที่เขื่อนบอกก็คือว่าเขื่อนเป็นคนที่ขนจักรยานเยอะมาก ถ้าเกิดดูจากคลิปแรกๆนะไปรีวิวไป เพราะฉะนั้นขอบอกเขินเวลารีวิวอะไรเราเรารีวิวครับ ก็คือตอนนี้ขนจากแล้วมันยังไม่ได้หมดเกลี้ยงแบบโอ้โหเนียนแบบเนียนแบบหน้าเขินอย่างนี้นะครับ แต่ว่าตัวขนเนี่ยจะรู้เลยว่ามันบางลงเยอะมากครับ โอเค วันนี้ครบช็อตแล้วครับ ก็เดี๋ยวก็จะเหลือใช้อีกประมาณ5ถึง6ครั้งครับ แล้วก็ finalize ปิดเลย จะเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวไปดูกันเลยไป time machine สวัสดีครับ ก็กลับมาแล้วนะครับ วันนี้ก็ครบ 2 เดือนที่งนะครับ จะเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวเขื่อนจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูเลยกลับไปดูน้องจุกแล้เขื่อนว่าโดนเครื่องซิลค์เอ็นแล้วเนี่ย จะเป็นยังไงครับ เพราะว่าตอนนี้ครบ2เดือนแล้วทุกคนหลุดแล้วเจอกันครับขอบอกว่าเป็นการรีวิวสินค้าที่โอเรียวกว่านี้ไม่มีจริงกันนะครับ เพราะว่าเริ่มจากวันแรกตรงผมนะครับคือผมสั้นมากจนตอนนี้ 2 เดือนนะครับ อยู่ในควอรันทีนแล้วจนผมเนี่ย ยาวเขาไม่ได้ตัดนะครับ ได้ปล่อยไว้เลย เพราะฉะนั้นให้เห็นนะครับว่าเป็นไทม์แลปว่าใช้ระยะเวลา 2 เดือนจริง และใช้จริงครับกับเพื่อนนี้เลย4แสนช่องของพวกเรานะครับ มาฟังก่อนดูจักรแล้วจะเป็นยังไงนะครับ ก็ขอบอกว่า 1 ข้อที่เขมไม่ได้พูดตอนเริ่มเนี่ยคือเขมเป็นคนแพ้การโกนขนจักรแล้วอันนี้นะครับไม่เอาแพ้การใช้ครีมกำจัดนะครับแพ้การแว็กทุกอย่างเพราะว่าจักรแล้วขนาดเป็นค่อนข้างเซนซิทีฟครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้แล้วเนี่ยจะขึ้นเป็นตุ่มๆๆๆใสๆครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูครับ จริงจริงอย่างที่เห็นนะครับ แต่ว่าตอนนี้ขอบอกว่าใช้เครื่องซิฟเอ็นเราเนี่ยแฮปปี้มากเพราะหนึ่งระหว่างใช้ครึ่งทางเนี่ยสังเกตได้ว่าขนจักรแร้เริ่มบางลงอ่ะขนแบบมันจีขนความหนาเนี่ยมันเริ่มอ่อนลงแล้วที่สำคัญนะครับจักรแร้ของผู้ชายเนี่ย texture ขนเนี่ยมันจะหนากว่าของผู้หญิงค่อนข้างมากครับเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าเห็นผลจริงครับ หลายคนที่ถามนะครับว่าภายใน 2 เดือนเนี่ยขันใช้บ่อยไหมขันใช้ประมาณ อาทิตย์ละครั้งถึง 2 ครั้งครับ ซึ่งขอบอกว่าแฮปปี้กับผลที่ออกมาครับ เพราะว่า แต่ก่อนมันหนึ่งไม่จากระแลดกหนาไปเลยก็เป็นแบบจักระแลเสียคนที่เห็นตะกี้นะครับ ซึ่งตอนเนี้ยใช้มาแล้ว 2 เดือนผลที่ได้เห็นคือ1 2 3กระดานี่ครับ โอ้โห นอกจากน้ำหนักขึ้นผมยาวขึ้นนะครับแต่ว่า สักแรนี่เนียนจริงเนียนแท้เลยครับ ขอบอกกันนะครับว่าเครื่องนี้ที่เันชอบมากหนึ่งมันต้องมาครบเย็น 2 ทำเองที่บ้านได้นะครับตอนที่ 3 อันที่สำคัญเนี่ยคือเรดสเกลสีผิวเนี่ยบางคนสีผิว เข้มสีผิวอ่อน สีผิวเราไม่เท่ากันใช่ไหมครับก็ปรับได้เลยครับเขื่อนเนี่ยเป็นคนสีผิวค่อนข้างอ่อนหน่อยก็เลยใช้เบอร์5ได้ พอเบอร์5เนี่ยกำจัดได้ค่อนข้างเร็วมากเลยครับเดี๋ยวให้ดูจักรแดใกล้ๆว่าเป็นยังไงไปดูกันเลย โอ้ค่อนข้างแฮปปี้กับผลลัพธ์มากอะ่ะ โอ้โห นี่คือแฮปปี้มากอะหายเกลี้ยง โอ้โห แฮปปี้จริงๆแล้วก็อย่างที่บอกนะครับ เขาใช้แสงนะครับ ในการกำจัดขน เพราะฉะนั้นคือปลอดภัย 100%เลยครับ แล้วที่สำคัญนะครับ อย่างที่บอกไปว่าใช้อหนึ่งสีสันช็อต เนี่ยช็อตได้ไปเรื่อยๆ เลยครับ มีทั้งหมด 5 ระดับ ก็สามารถช็อตที่ขา ที่แขน ที่ อก แล้วก็อย่างที่ว่ากันนะครับ ถ้าเกิดจะลองดูก็เอาลองมาใช้กันได้นะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก่อนจากกันนะครับเขื่อนก็ขอฝากเครื่อง Silk N นะครับไว้ในอ้อมกอดทุกคนนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาอะไรที่เอาไว้กำจัดขนบนตัวเนี่ยก็แนะนำเครื่องนี้เลยครับเพราะว่าปลอดภัยนะครับ แล้วก็ได้ยอมรับผ่านมาตรฐานทุกอย่างนะครับอุปกรณ์ข้างในเป็นยังไงตอนต้นวิดีโอก็วิวไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เขื่อนขอตัวไปก่อนนะครับ แล้วก็ขอขอบคุณที่ ติดตามกันมาตลอด 2 เดือนนะครับกับเจ้าเครื่องซิลเอ็นเครื่องนี้นะครับ วันนี้นะครับก่อนจากกันนะครับเขื่อนก็ขอฝากด้วยกับ Instagram ของเขื่อนนะครับกับเขื่อนอนายครับก็อย่าลืมไป follow กันด้วยที่สำคัญนะครับ ใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ช่อง YouTube ของเขื่อนนะครับฝากกดด้วยนะครับ หายไปนานนิดนึง แต่ว่าตอนนี้กลับมาแล้วครับ ยังไงก็เจอกันครับ ขอบคุณครับ